ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่จูกุคัตจูเนียซีซั่นาเฟสสองสวัสดีครับ เย้ไปเลยอ๋ออย่าลืมนะ ไม่มีอาหารนะเนี่ย ลงมาเอนี่ยอใช่เ้แต่ไม่เป็นไรเราไปหาเรายังอยู่ได้อยู่ ดีซอมบี้เดินวาร์ปมาจัดการอันนี้ซอมบี้ใช่ไหมซอมบี้มันวาร์ปว่าเว้ยสเกลิตัน เอ้ย ไม่ไหว ไม่ไหว ไม่เป็นไรเราเห็นธนูวาร์ปเพราะฉะนั้นเราหลบได้ฮันแน่วายวายพี่ จัดการให้หน่อยจัดการเกลิตันก่อนเฮ้ยคิปเปอร์ด้านหลังน้องอ่ะเฮ้ยอะไรได้อยู่ คิปเปอร์มันกระดึบกระดึบกระดึบกระดึบงั้นอยู่เดี๋เียวเราขอทำอุปกรณ์อ่อทำอุปกรณ์ไปหาอาหารก่อนไปหาอาหารก่อนเอ้ยอาหาร พี่พี่หลอดอาหารพี่เหลือเท่าไหร่เอ่อเท่าเดิมงงเหมือนกันเออว่ะเออเราก็เหลือเท่าเดิมมันนิ่งอ่ะตายแล้วตายแล้วเคลียร์เคลียร์เคลียร์เกี่ยหมดแล้วแจมครับประตูแบบ ต้องเกมนี้ต้องมีประตู ว้าวโกเบอร์รี่นี่ไงอาหารข้างบนเราเนี่ย นี่ เอาไปเลยแบ่งคนละครึ่ง นี่เราได้อาหารแล้วอโอ้มืดแล้วด้วยฮะงั้นเรามาทำชุดเกาะกันก่อนดีกว่า เราเรามีเฟอร์นั้นได้เลยได้เลย น้องนำพี่ไปหาอินฟินิตี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทัน โอเคผมไต่เกาะลอยฟ้าแล้ว เกาะเกาะลอยฟ้าเหรอแล้วแต่ก็ว่าทำไมมันมีงะมันทะเลมันสีดำวะ หรือว่าบักแบบบักอู้เฮ้ย อยู่ตรงนี้เลยไหมแต่ไม่มีหมู่บ้าน ไม่ไม่มันมันเป็นเกาะลอยฟ้าสวยจริงๆ ล็อกไว้ เอาเลยเอาเลย ไปไปป้นป้นป้นไปไปพันสองกับมีใครมาใช่ไหมมีแคคตัดด้วย เยกตังด้วย ไปไปไปเอาเรือไปไปไปปไปไปไปไปไปปไปไปอปไไสกายพันพันสองกับสามร้อยพันสองกับสามร้อยเหรออป้ยทำไมมันสวยจังวะเออเดี๋ยวเราขับเรือกันหน่อยดีกว่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไ้ไปไม่มีเรือแม่ปไปพี่ขี่พี่ขี่อปไปันนี้ยังไม่ออกกันปไปไพี่โอ้โหโอ้ไปกันเลยไือมีปโตแล้วก็ไปกันเลย let's go